จากโจทย์กำหนดให้สามเหลี่ยม ABC มีจุด A ลบสามเจ็ดจุด B ศูนย์สอง และจุด C สามสี่เป็นจุดยอด ถ้าสะท้อนสามเหลี่ยม ABC โดยมีแกน y เป็นเส้นสะท้อน จากนั้นเลื่อนขนาดภาพที่ได้จากการสะท้อนไปทางขวาห้าหนจะได้เป็นสามเหลี่ยม A พา B พา C พา พิกัดของเอพาคือข้อใดอันนี้เราลองมาพิจารณาโจทย์โจทย์กำหนดให้รูปสามเหลี่ยม ABC B จุด A ลบสามเจ็ดจุด B ศูนย์สองและจุด C สามสี่เป็นจุดยอดโจทย์บอกว่าให้สะท้อนโดยใช้แกน y ดังนั้นเมื่อเราสะท้อนรูปสามเหลี่ยม A B C โดยใช้แกน y จะได้แบบนี้ และจุดที่สะท้อนไปจะเป็น A พาม B พาม C พามและโจทย์ให้เลื่อนสนานไปทางขวาอีกห้าหน่วย จากตอนที่สะท้อนมาตอนแรกตอนเอจุดนี้เราจะได้มาเป็นจุดสามเจ็ดและโจทย์ให้เลื่อนขนานไปทางขวาเหมือนกับนำห้ามาบวก ที่แกน x ดังนั้นจึงได้จุดเป็น a พางแปดเจ็ดดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือข้อหนึ่ง